Thank you. ครับจากเมื่อกี้ เราลุกไปแล้วนะครับ ตอนนี้เราจะมาดูการรับนะครับ การรับในมวยไทยเราอาจจะแบ่งออกเป็นสองสามอย่างนะเอาง่ายๆที่เข้าใจง่าย ๆ นะครับ เบื้องต้นนะครับ การสืบหลังนะครับ การสืบหลังก็เริ่มจากการจดมวยนะครับนะการสืบหลังคือดึงเท้าหลังนำไปก่อนแล้วก็ตามด้วยเท้าหน้านะครับ แต่ในตัวเซตตัวนะก็อยู่เหมือนที่เราจดมวยเหมือนเดิมนะครับ อาลองใหม่ครับนะสืบสืบหลังนะครับ จากจดมวยถอยหลัง แล้วก็คุมลักษณะของการคุมเชิงลักษณะนี้เนี่ยเรียกว่าการสืบหลังนะครับ แบบที่ 2 ครับนะเป็นการถอยสลับเท้านะครับ ก็หลังจากที่เราจดมวยนะครับ นี่มวยเป็นลักษณะของมวยเหลี่ยมขวานะครับ การถอยสลับเท้าคือถอยเท้าหน้านะกลับมาอยู่ด้านหลัง สลับเท้ากลายเป็นมวยเหลี่ยมซ้ายนะครับแต่บนพื้นฐานยังคุมเชิงคู่ต่อสู้อยู่นะครับนี่ครับพอสลับเท้าอีกนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้บอดี้แล้วก็การจดมวยก็ยังคงสภาพเดิมนะครับแล้วส่วนที่ 3 ครับ ฉากนอก รับทางซ้ายนะครับดูให้ดีนะครับนะถอยเท้าซ้ายออกไปออกเฉียงออกไปข้างๆเลย แล้วก็ดึงเท้าขวาตาม นะครับมุมลักษณะของออกทางมุมแรงเราก็อาจจะหรือว่าเราออกซิกแซกหนีแนวแรงเขานะครับก็อีกอีกด้านหนึ่งครับนะฉากนอกรับทางขวานะครับก็พลิกตัวออกมาอีกข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ทำต่อเนื่องนะครับเราเริ่มจากสืบนะครับสืบหลังนะครับสืบหลังนะครับสืบหลัง นะครับอีกงานหนึ่งครับนะถอยสลับเท้านะครับการถอยสลับเท้า เน้นนะครับไม่ว่าเราสืบหน้าสืบหลัง ถอยสลับเท้าในมุมไหนก็ตาม ตาแล้วก็การเตรียมกับรับคู่ต่อสู้ต้องจ้องคู่ต่อสู้ตลอด และที่สำคัญคือตัวบอดี้ในการตรวจมวยต่างๆ เราก็ต้องมีการพร้อมที่จะตอบโต้อาวุธต่าง ๆนะครับ นะครับอีกครั้งหนึ่งครับนะสืบนอกทางซ้าย จากหลังทางซ้ายนะครับจากหลังทางขวาครับจากเมื่อกี้นะครับจากสืบหลังนะครับถอยสลับเท้า และตัวนี้จะเป็นฉากนอกรับทางซ้ายนะครับ โดยการถอยเท้าซ้ายออกไป 45องศา เพื่อให้พ้นแนวแรงของของคู่ต่อสู้นะครับ นี่คือฉากนอกรับทางซ้ายนะครับกลับคำนองกลับกันครับนะนะอาจารย์จอดจุดมวยเสร็จนะครับ ฉากนอกรับทางขวานะครับถอยเฉียงมา มันจะเป็นลักษณะของของกึ่งสามเหลี่ยมนะครับจากแนวแรงจากแนวเดิมนะครับลองใหม่ครับนะไปทางซ้ายนะครับนี่ฉากนอกรับทางซ้ายนะครับถึงจะเห็นว่าตัวเราจะหนีออกจากแนวแกน แนวแรงเขานะครับฉากนอกรับทางขวานะครับ พลิกตัวออกมานะครับลักษณะของการถอยตัวนะเท้าหน้าก็ยังเป็นลักษณะของการคุมโจทย์มวยเหมือนเดิมครับ ครับ จากเมื่อกี้เราลุกไปแล้วนะครับ ตอนนี้เราจะมาดูการรับนะครับการรับในมวยไทยเราอาจจะแบ่งออกเป็น สองสามอย่างนะเอาง่ายๆที่เข้าใจง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะครับ การสืบหลังนะครับการสืบหลังก็เริ่มจากการจดมวยนะครับนะการสืบหลังคือดึงเท้าหลังนำไปก่อนแล้วก็ตามด้วยเท้าหน้านะครับแต่ในตัวเส้นตัวนะก็อยู่เหมือนที่เราจดมวยเหมือนเดิมนะครับอลองใหม่ครับนะสืบสืบหลังนะครับ จากจดมวยถอยหลัง แล้วก็คุมลักษณะของการคุมเชิง ลักษณะนี้เนี่ยเรียกว่าการสืบหลังนะครับแบบที่ 2 ครับเป็นการถอยสลับเท้านะครับก็หลังจากที่เราจดมวยนะครับ นี่มวยเป็นลักษณะของมวยเหลี่ยมขวานะครับการถอยสลับเท้าคือถอยเท้าหน้านะกลับมาอยู่ด้านหลังสลับเท้ากลายเป็นมวยเหลี่ยมซ้ายนะครับแต่บนพื้นฐานยังคุมเชิงคู่ต่อสู้อยู่นะครับนี่ครับถอยสลับเท้าอีกนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ บอดี้แล้วก็การจดมวยก็ยังคงสภาพเดิมนะครับนวส่วนที่ 3 ครับ ฉากนอกรับทางซ้ายนะครับดูให้ดีนะครับนะถอยเท้าซ้ายออกไป ออกเฉียงออกไปข้างเลย แล้วก็ดึงเท้าขวาตามนะครับ มุมลักษณะของออกทางมุมแรงแล้วก็อาจจะถือว่าเราออกซิกแซก หนีแนวแรงเขานะครับ ก็อีกอีกด้านหนึ่งครับนะ ฉากนอกรับทางขวานะครับก็พลิกตัวออกมาอีกข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ทำต่อเนื่องนะครับเราเริ่มจากสืบนะครับสืบหลังนะครับสืบหลังนะครับสืบหลังนะครับอีกอันหนึ่งครับนะถอยสลับเท้านะครับการถอยสลับเท้า เน้นนะครับ ไม่ว่าเราสืบหน้าสืบหลัง ถอยสลับเท้าในมุมไหนก็ตาม ตาแล้วก็การเตรียมกับรับคู่ต่อสู้ต้องจ้องคู่ต่อสู้ตลอด และที่สำคัญคือตัวบอดี้ในการตรวจมวยต่างๆ เราก็ต้องมีการพร้อมที่จะตอบโต้อาวุธต่างๆนะครับนะครับ อีกครั้งหนึ่งครับนะสืบนอกทางซ้าย จากหลังทางซ้ายนะครับ จากหลังทางขวา จากเมื่อกี้นะครับจากสืบหลังนะครับถอยสลับเท้า และตัวนี้จะเป็นฉากนอกรับทางซ้ายนะครับ โดยการถอยเท้าซ้ายออกไป 45 องศา เพื่อให้พ้นแนวแรงของของคู่ต่อสู้นะครับ นี่คือฉากนอกรับทางซ้ายนะครับกลับทำนองกลับกันครับนะนะอาจารย์จดจุดมวยเสร็จนะครับ ฉากนอกรับทางขวานะครับถอยเฉียงมา มันจะเป็นลักษณะของ ของกึ่งสามเหลี่ยมนะครับ จากแนวแรงจากแนวเดิมนะครับลองใหม่ครับนะไปทางซ้ายนะครับนี่ฐานลอกลัอกทางซ้ายนะครับห็นจะเห็นว่าตัวเราจะหนีออกจากแนวแกนนะแนวแรงเขานะครับ ฉากนอกรับทางขวานะครับ พลิกตัวออกมานะครับลักษณะของการถอยตัวนะเท้าหน้าก็ยังเป็นลักษณะของการคุมโจทย์มวยเหมือนเดิมครับ